ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 การรู้สารสนเทศ เป็นทักษะที่บูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่ต้องทำความเข้าใจได้แก่ การรู้ ICT การรู้ด้านคอมพิวเตอร์ การรู้ทางดิจิตอลและการรู้เท่าทันสื่อ การรู้ ICT การรู้ทางดิจิตอลและการรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นทักษะที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน โดยการรู้ ICT หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเช่น คอมพิวเตอร์ PDA เครื่องเล่นสื่อ GPS เครื่องมือการสื่อสารและเครือข่ายได้อย่างเหมาะสม เพื่อการค้นคว้า การเข้าถึง การจัดการ บูรณาการ และการสร้างสารสนเทศรวมถึงการประยุกต์ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมายในการเข้าถึง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การรู้ ICT จึงเป็นความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการจัดการสารสนเทศ ดังนี้ 1. การเข้าถึง คือความรู้เกี่ยวกับวิธีการรวบรวม และสืบค้นสารสนเทศ 2. การจัดการ คือการประยุกต์การจัดระบบและการจัดหมวดหมู่สารสนเทศ 3. การบูรณาการ คือการตีความและการนำเสนอสารสนเทศ เกี่ยวข้องกับการสรุปความ การเปรียบเทียบ และการเทียบเคียงสารสนเทศ 4. การประเมิน คือการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพ ความเกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์ หรือประสิทธิภาพของสารสนเทศ 5. การสร้าง การสร้างสารสนเทศ โดยการปรับปรุงแก้ไข การประยุกต์ การออกแบบ การประดิษฐ์ และการแต่งสารสนเทศ การรู้ ICT ที่มีพื้นฐานจากความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ คือกลุ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติจัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน จำแนกเป็นความรู้ด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน ความรู้ด้านฮาร์ดแวร์ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็ปท็อป โทรศัพท์เคลื่อนที่ iPod การรู้ซอฟต์แวร์ คือความสามารถในการเรียนรู้วิธีใช้ระบบปฏิบัติการต่างๆ เช่น Windows การใช้โปรแกรมประมวลผล โปรแกรมการคำนวณ เช่น Excel และโปรแกรมการนำเสนอ เช่น PowerPoint โปรแกรมการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต และการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น การรู้แอปพลิเคชัน คือ ความสามารถในการใช้โปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น โปรแกรมจัดการทางการเงิน โปรแกรมการจัดการทางสินค้า เป็นต้น 2. การรู้ทางดิจิตอลคือความสามารถในการทำความเข้าใจ และการใช้สารสนเทศ ในรูปแบบที่หลากหลายจากแหล่งต่างๆ ที่นำเสนอผ่านทางคอมพิวเตอร์ เช่น การดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การใช้ไฮเปอร์เทคความสามารถในการใช้โปรแกรมค้นหาเพื่อสืบค้นสารสนเทศ การประเมินคุณภาพเว็บไซต์ กฎหมายและลิขสิทธิ์ ที่คุ้มครองทรัพยากรสารสนเทศบนเว็บไซต์ และการอ้างอิงสารสนเทศจากเว็บไซต์ รวมถึง การสื่อสารบนเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ การรู้ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสังคม 3. การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันสื่อ คือความสามารถในการเข้าถึง การทำความเข้าใจ และการแสดงออกผ่านสื่อ การเข้าถึงคือความสามารถในการใช้และควบคุมสื่อ การทำความเข้าใจสื่อ คือการวิเคราะห์ทำความเข้าใจเนื้อหา การหาเหตุผลของสารในสื่อ วิธีการสร้างสื่อและวัตถุประสงค์ของสื่อ เข้าใจสาเหตุที่บุคคลตีความสารแตกต่างกันออกไป และเข้าใจสาเหตุที่สื่อ มีอิทธิพลต่อความเชื่อและพฤติกรรม การสร้างสื่อคือการมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ ตลอดจน การสร้างเนื้อหาในสื่อ การประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน ในด้านจริยธรรมและกฎหมายในการเข้าถึงและใช้สื่อ ได้แก่ อิสระในการพูด การปกป้องความเป็นส่วนตัว รวมถึง การประเมินสื่อในแง่มุมต่าง ๆ เข้าใจสภาวะเงื่อนไข และการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อ การใช้สื่อเพื่อการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยและการเรียนรู้ นอกจากนั้น ยังมีการใช้คำอื่น ๆ ในการสื่อความหมายที่คล้ายคลึงกันกับ การรู้ทาง ICT การรู้ทางดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อ และการรู้สารสนเทศอีกมากมาย เช่น การรู้เทคโนโลยี การรู้ในสิ่งที่เห็น การรู้ทางไซเบอร์ การรู้ห้องสมุด การรู้เครือข่ายเป็นต้น